การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความท้าทายเป้าหมายขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับขององค์กร แต่ละองค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราถามผู้บริหารณปัจจุบันเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างเช่น องค์กรนั้นถ้ามีพนักงานมีผมเป็นพนักงาน มีลิขิตเป็นพนักงาน ไม่มีองค์กรอื่นที่จะมีลิขิตคนที่สองได้เด็ดขาด นั่นเองทำให้ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ในปัจจุบันมีความสำคัญมาก ยิ่งธุรกิจมีความท้าทายยิ่งเท่าไหร่ทรัพยากรมนุษย์ยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเราเนี่ยเราจึงต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับการจะเลือกคนให้ตรงกับงาน ก็มีหลักการโดยเราจะอิงถึงตัว job description ที่เราได้จัดทำขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อง job description แล้วว่าในตัว job description นั้นจะมีการบ่งบอกถึงความสามารถหรือขีดความสามารถในการทำงานที่เราเรียกว่า competency ดังนั้นเวลาเรา recruit คน หรือเราสรรหาคนให้มาทำงาน เราคงต้องยึดหลัก competency หรือขีดความสามารถนั้นเป็นหลักใหญ่ในการสัมภาษณ์งาน นะครับตัว competency เองก็มีทั้งที่เป็น core competency leadership competency และ functional competency ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานนะต้องร่วมกันปรึกษา ร่วมกัน discuss เพื่อหาจุดสำคัญของ competency ของแต่ละ job นั้นออกมาให้ได้นะครับ หลังจากเราได้ competency ออกมา เราก็จะมาทำการ ranking นะว่าอะไรเป็น มีความสำคัญมากที่สุดนะครับแล้วก็ 2 3 4รองลงมา เพราะในการสัมภาษณ์พนักงงานเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะได้คนที่มี competency ทุกอย่าง 100%นะครับอาจจะมีบางคนเก่ง 1 2 3 4 5 นี้ แต่อาจจะยัง weak อยู่สำหรับ 6 7 8 นี้นะครับ เพราะฉะนั้นการทำ priority การทำ ranking จะมีส่วนช่วยในการสรรหาบุคลากรได้อย่างดี หลังจากที่เราได้ตัว competency แล้ว เราก็จะมา develop เราก็จะมาคิดคำถามนะครับคำถามที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้มันสอดคล้องกับ competency ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราเวลาการสัมภาษณ์เนี่ยในช่วงการสัมภาษณ์เราจะไม่ได้โฟกัสที่ competency อย่างเดียวนะครับ เพราะเราต้องพึงระลึกว่าเวลาพนักงานมาร่วมกับบริษัทแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เขามาทำงานกับเรา แล้วก็จบกันไปนะครับ ปัจจัยอีกอย่างที่เราจะต้องมองก็คือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential growth นะครับ คือศักยภาพในการพัฒนาเขาในองค์กรนะครับผมเองเนี่ย เวลาผมสัมภาษณ์พนักงานเนี่ย ผมก็จะโกผมก็จะถามตาม competency ที่ผมมีการตกลงกับทางฝ่ายจัดการมา แต่มีคำถามคำถามหนึ่งที่ผมจะถามตัวเองอยู่เสมอ เวลาผมสัมภาษณ์น้อง ๆ ที่เข้ามาทำงานนะครับ ผมก็จะสัมภาษณ์ว่า ผมจะนึกว่าน้องคนนี้มีศักยภาพในการมาเป็นหัวหน้าผมได้ไหม หมายถึงว่าเขาจะสามารถอัดแอปตัวเขาเอง เขาสามารถจะพัฒนาตัวเขาเอง จนวันหนึ่งใน 5 ปีข้างหน้า 10 ปีข้างหน้า 20 ปีข้างหน้า เขาสามารถมาเป็นหัวหน้าผมได้ไหม ถ้าผมคิดว่าเขาไม่สามารถมาเป็นหัวหน้าผมได้ น้องคนนั้นจะได้คะแนนค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับ จากการสัมภาษณ์ของผมนะไม่ว่าจะเป็นตอบคาถามได้ดี หรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่การศึกษาที่สูง หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือการสื่อสารก็แล้วแต่ potential growth adaptability นี่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ มีขึ้นมีลงคู่แข่งมาใหม่คู่แข่งเก่าออกไปโปรดักต์ใหม่ต้องมา นโยบายทางรัฐบาลเปลี่ยนไปธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะงั้นถ้าพนักงานเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขามี adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวของเขาเนี่ยน้อยเนี่ยนะครับ อนาคตจะลำบากนะครับ เพราะเราต้องการคนที่มีศักยภาพในการ adaptability สูงนะครับ เพื่อจะตอบสนองธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะ งั้นในการคัดเลือกคนเมื่อเราดู competency ละเราดูความสามารถของเขาและเราดู potential growth ของเขาละว่าเขามี potential ในการ grow ในองค์กรขนาดไหนนะครับ อันสุดท้ายเลยนะครับ ที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือตัว motivation fit นะครับผมช้บก็ motivation fit motivation fit ก็คือ งานของเราเนี่ยมัน motivate เขาขนาดไหนนะครับงานของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับมันสามารถสอบถามได้จากบทสัมภาษณ์นะครับจากการสัมภาษณ์จากการตอบของน้องนะของหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถที่จะ identify ได้ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะทำหรือเปล่านะ motivate เขาหรือเปล่าหรือว่ามาทำงานเพื่อ ผมไม่มีงานทำงานอะไรผมก็ทำ อย่างนี้ถือว่าไม่มี motivation นะงั้นพอเราได้ competency เราได้ potential growth เราได้ motivation fit แล้วเนี่ย เราก็จะมาจัดการทำ ranking เราก็จะ ranking จาก candidate ที่มาสัมภาษณ์นะครับ จากอันหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าใครมีคะแนนสูงสุดต่ำสุดลงมา challenge ที่เราเจอบ่อยๆนะก็คือว่าน้องบางคนเนี่ย ค่า competency หรือความสามารถศักยภาพในการทำงานนี่สูงมากเลยนะครับแต่ potential growth ค่อนข้างต่ำนะ motivational fit ก็ค่อนข้างต่ำนะในกรณีอย่างเงี้ยบางทีทำเราตัดใจยากเหมือนกันในการเลือกคนนะครับแต่แต่ปัจจัยนึงเราต้องดูก็คือว่าเราคงต้องดูงานที่เขาทำอีกครั้งหนึ่งครับว่างานเขาเนี่ยต้องการ adaptability สูงมากน้อยขนาดไหน งานของเขามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับและ competency ที่เขามีเนี่ยเราต้องการมากน้อยขนาดไหนนะหลังจากที่เราทำการคัดเลือกคนผ่านการสัมภาษณ์แล้วเเรามีการวัดคะแนนเปรียบเทียบ เรามีการดูปัจจัยต่างๆ นานาเนี่ยนะครับการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพึงระวังไว้ก็คือ วัฒนธรรมขององค์กรนะครับจะเห็นว่าเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ย ผมจะดูเรื่อง competency ผมจะดูเรื่อง potential growth ผมจะอยู่ motivational fit แต่อย่าลืมว่าพนักงานคนนั้นหรือน้องคนนั้นเวลามาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาต้องมาทำงานกับบริษัทเรา นะครับ เขาต้องมาทำงานกับทีมงานของเรานะซึ่งทีมงานทุกทีมงาน บริษัท ทุกบริษัทก็จะมีวัฒนธรรมขององค์กรอยู่นะครับ องค์กรมีวัฒนธรรม A B C D E F แล้วแต่องค์กรนะ การที่จะให้เลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรกับความต้องการขององค์กรเนี่ยวัฒนธรรมองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมองนะเราต้องถามตัวเองเลยว่าเอ๊ะน้องต้องนึกเสมอว่าถ้าน้องคนนี้มาจอยกับเราไม่อยู่กับทีม ฝ่ายขายยกตัวอย่างนะครับ ดูจาก personality ของเขาดูจาก attitude ของเขาดูจาก competency ของเขาดูจาก motivational fit ของเขาเนี่ยมันเหมาะไหมกับทีมงานที่เรามีอยู่นะหลายๆ ครั้งไปที่เราเจอ น้องที่เก่งมากเลย แต่พอเข้ามาทำงานแล้วก็เฟลนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมได้นะหรือบางครั้งน้องเก่งมากเลยเข้ามาทำงานแล้วทำให้ทีมเป๋เราก็เคยเจอนะครับ เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมขององค์กรของทีม ความเหมาะสมของทีมนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เราจะต้องมองเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับ หลังจากที่เราพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการออฟเฟอร์งานให้กับน้องในการมาทำงานกับองค์กรนะครับ อันนึงที่ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าการคัดเลือกพนักงานเนี่ยเป้าหมายขององค์กรนี่เป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกพนักงานเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น competency ไม่ว่าจะเป็น potential growth ไม่ว่าจะเป็น motivational fit ไม่ว่าจะเป็น culture ของน้อง behavior ของน้องที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือเปล่านี่นะครับถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของเราเองเนี่ย ผมคิดว่าเราต้องกลับมานั่งคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ฉะนั้นการคัดเลือกพนักงานให้เข้ามาทำงานกับบริษัท เป้าหมายขององค์กรเป็นวัตถุประสงค์สูงสุด ที่เราจะต้องบรรลุให้ได้